สวัสดีค่ะ พี่เมย์ชวนถักหมวกค่ะ หมวกใบนี้นะคะ ถักจากลายทีเกี่ยวหน้านะคะ เป็นลายพื้นฐานทั้งใบเลยนะคะ งานเราจะเริ่มตั้งแต่ตรงตรงกลางด้านบนนะคะ แล้วก็เพิ่มสัดส่วนลงมา หมวกใบนี้พี่ถักเป็นของผู้ใหญ่นะคะ รอบวงเลยเนี่ย พี่ถักทั้งหมดเป็นทีเกี่ยวหน้าหกสิบหลัก เพราะว่าตรงนี้ตรงหัวใจเนี่ย มันจะต้องถักทีละสิบนะคะสิบหลัก ทีนี้ถ้าเกิดจะเป็นของของเด็กนะคะ เด็กโต ถ้าคุณจะทำหมวกใบนี้เล็กลงคุณก็ต้องหายไปสิบหลักนะคะ มันจะลงตัวพอดีของพี่หกสิบหลัก เด็กโตก็ห้าสิบหลักนะคะ เด็กเล็กก็สี่สิบหลัก ตรงที่เป็นหัวใจตรงนี้ เดี๋ยวผังนะคะ พี่จะลงไว้ที่บล็อกลิงก์ของบล็อกนะคะตามไปมันอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะ เดี๋ยวพี่ลงไว้ ถ้าเข้าไปก็หมวกใบนี้ก็เสิร์ชหารหัสมันนะคะ รหัสก็ C ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะ ก็จะเจอผังตัวนี้เดี๋ยวพี่ลงไว้ที่บล็อกให้นะคะ หมวกใบนี้นะคะความยาวตรงนี้แปดนิ้วนะคะ แล้วก็เราเก็บตรงนี้เป็นลูกโซ่ แล้วก็ถักทีเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลัง หมวกใบนี้จะได้เรียนรู้วิธีการโยงไหมด้านในค่ะนี่นะคะ ว่าโยงยังไงโยงยังไงไม่ให้มันเป็นเส้นยาวแบบนี้นะคะ ตัวโยงไหมตัวนี้มันเป็นเทคนิคของตอนที่ถักนิตติ้งเปลี่ยนสีค่ะ เอามาใช้กับโคเชได้ อุปกรณ์ที่จะต้องมีอันหนึ่งที่เพิ่มเติมมานะคะ เป็นตัวมาร์กเกอร์แบบนี้นะคะ เราจะต้องแบ่งงานออกเป็นทั้งหมดหกช่วง เพื่อให้เหมือนกับตอนที่เราปักคอสตีสอะค่ะนะคะ จะได้ดูลายได้ ถ้าใครไม่มีก็ใช้ไหมต่างสีได้นะคะ ดูอุปกรณ์แล้วลงมือถักได้เลยนะคะ หมวกใบนี้น่ารักค่ะ แนะนำอุปกรณ์สำหรับถักหมวกใบนี้นะคะ ตัวหมวกพี่จะใช้ไหมเหลือบของยี่ห้อเกรดนะคะ ในการถักตัวนี้เป็นเหลือบออกสีชมพูนะคะ เป็นไหมพรมเส้นใหญ่ ที่สามารถทดแทนได้ก็เป็นไหมพรมเส้นใหญ่ที่มีขายทั่วไปในท้องตลาดบ้านเรานะคะ แล้วก็หัวใจพี่จะใช้สี่พายของอีเกิลนะคะ เข็มโคเช พี่ใช้เข็มโคเชหัวใหญ่นะคะ หัวขนาด 5.0 mm หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเข็มขนาดหัว 5มิลนะคะ เข็มขนาดนี้จะใหญ่กว่าเข็มทองสองหัวนะคะ เข็ม สอดหรือ เข็มเย็บไหมพรมค่ะ แล้วก็กันไกนะคะ อุปกรณ์เรามีเท่านี้นะคะ เรามาเริ่มลงมือถักกันเลยค่ะ ก่อนลงมือถักนะคะ เดี๋ยวพี่จะอธิบายวิธีดูผังตัวหัวใจตัวนี้นะคะผังนะคะเดี๋ยวพี่เอาไปลงไว้ที่บล็อกนะคะ ลิงก์บล็อกอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะ ผังหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะ นี่นะน่าจะพอเห็นนะคะ วิธีอ่านวิธีอ่านผังนะคะ ผังเราจะใช้ทั้งหมดสิบหลักนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาเวลาที่เราทำ เราก็เอาตัวมาร์กเกอร์ขั้นนะคะ อย่างแรกเลยนับไปที่ทุกห่วงนะคะ แล้ว ก็ ขั้นมาร์กเกอร์สิบห่วง ขั้นมาร์กเกอร์ทีหนึ่งถ้าไม่มีก็ใช้ไหมต่างสีนะคะ แล้วก็เวลาอ่านผังมันจะอ่านจากด้านขวาไปด้านซ้ายนะคะ อันนี้เป็นแถวที่หนึ่งนี่นะคะแถวที่หนึ่งตรงที่เป็นช่องว่างนี้นะคะ จะเป็นจะเป็นสีหมวกของพี่ถักสีชมพู ตรงที่กากระบาดเนี่ย จะเป็นสีแดงนะคะ แถวที่หนึ่งเวลาเราอ่าน เวลาเราทำเราทำทีละช่วง ทำช่วงหนึ่งก่อน ทำช่วงหนึ่งให้เสร็จนะคะ แล้วก็ช่วงสองสามสี่ห้าหกเราก็ดูตามช่วงที่หนึ่งพี่จะสาธิตเวลาเวลาถัก พี่จะถักให้ดูแค่ช่วงที่หนึ่งก่อนนะคะตัวนี้เวลาเราถักก็จะเป็นชมพูสองนะคะ แดงสองตรงนี้ก็เป็นชมพูสามช่อง แดงสองช่อง จบตรงนี้ด้วยชมพูนะคะ ทีนี้มาดูแถวที่สองเวลาเราทำนะคะ แถวที่สองตรงนี้ก็เป็นชมพูหนึ่ง แดงสี่ชมพูหนึ่ง ตรงนี้ก็เป็นแดงสี่นะคะ แถวที่สามตรงนี้นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นสีชมพู แล้วที่เหลือก็เป็นแดงนะคะ เวลาเราถักจะมีเทคนิคการโยงไหมนะคะ ก็ดูในคลิปได้นะคะ รายละเอียดพี่ทำให้ดูทีละแถว ตรงนี้เราจะเริ่มใช้ผังผังตัวหัวใจก็ต่อเมื่อ เราเริ่มงานก่อนนะคะ เริ่มงานแล้วก็ขยายมาจนถึงประมาณแถวที่แปดสำหรับหมวกผู้ใหญ่นะคะ ถ้าเป็นหมวกเด็กก็ลดลงตามส่วนนะคะ คุณลองดูเนาะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวพี่เอาลงไว้ที่บล็อกให้นะคะ ตัวหมวกนะคะ เราจะเริ่มถักโดยการใช้ไหมพรมเส้นใหญ่นะคะ เริ่มโดยการคล้องไหมเป็นวงกลม เราจะถักทีนะคะ ลงไปในช่องวงกลมตรงนี้สิบห้าหลักนะคะ เวลาเราถักทีนะคะ แถวที่หนึ่งเราจะขึ้นด้วยโซ่สอง นี่นะคะ หลักที่หนึ่งขึ้นด้วยโซ่สองแล้วเราก็ถักทีหรือพอคอนะคะ พันหัวเข็มแบบนี้ลงมาในช่อง ขึ้นมามีสามแล้วรวบแบบนี้เรียกทีนะคะ ตอนนี้มีสองหลักนะคะ โซ่เป็นหลักที่หนึ่งทีเป็นหลักที่สองถักทั้งหมดสิบห้าหลักนะคะ พันหัวเข็มลงไป ขึ้นมามีสามแล้วรวบค่ะ ห้าแล้วนะคะ หลักที่เก้า สิบแล้วค่ะ ลักที่สิบสี่ หลักสุดท้ายหลักที่สิบห้าพันหัวเข็มลงไปในช่อง แล้วรูดค่ะ รูดเสร็จแล้วขึ้นมามีสามห่วง รวบนะคะ นับขึ้นไป โซ่ที่สอง แทง ดึงผ่าน ขึ้นโซ่สองรอนะคะ แถวแรกเราจะได้ทั้งหมดสิบห้าหลักนะคะ เก็บงานตรงนี้ก่อน เก็บแล้วก็ดึงให้ชิดนะคะ ตัวนี้ถ้ากันไม่ให้ไหมมันย้อนมา เราก็ล็อกนิดนึงค่ะ เพราะไม่งั้นเดี๋ยวตอนที่เราถักตรงนี้มันจะเป็นรูโบ มันจะไม่สวย แล้วก็ซ่อนไหม รูดให้ชิดไม่ต้องกลัวเบี้ยวนะคะ นะคะ ตรงนี้มันจะชิดแบบนี้ ต่อไปนะคะ แถวที่สองเราจะขยายหลักนะคะ โดยที่ถักทีลงไปในทุกช่องหลัก ช่องหลักคือช่องแบบนี้นะคะ ไม่ใช่ช่องโซ่นะคะ เป็นช่องที่อยู่ระหว่างหลักแบบนี้นะคะนะคะเราจะถักทีลงไปสองครั้ง โซ่สองถือเป็นหลักที่หนึ่ง นะคะ เราลงตรงนี้เลย ลงตรงหลักข้างๆโซ่ รวบนะคะ คู่ที่หนึ่ง ต่อไปนะคะ ลงช่องระหว่างหลักค่ะ สองครั้ง ถักทีนะคะ พันหัวเข็มลงไป ขึ้นมาแล้วรวบค่ะ ทุกช่องหลักถักสองครั้งนะคะ ลงไปตรงช่องหลักเลยนะคะ ตรงนี้ค่ะ ตรงข้างๆเลย มันจะมีช่องนะคะแถวนี้ถ้าเราถักครบนะคะ สิบห้าคูณสองเราจะได้สามสิบค่ะ ถักมาถึง ปิดงานแถวที่สองนะคะ เราจะได้ทั้งหมดสามสิบหลักนะคะ นับขึ้นไปโซ่ที่สอง แทงแล้วดึงผ่านค่ะ ต่อไปนะคะ แถวที่สาม ขึ้นด้วยโซ่สอง ถักเหมือนแถวที่สองค่ะ พันหัวเข็มนะคะ ลงมาตรงช่องช่องนี้นะ ถักเหมือนแถวที่สอง แต่จะได้งานเพิ่มขึ้นมา เพราะว่าหลักเรามีทั้งหมดสามสิบ สามสิบคูณสอง จะได้หกสิบ ลงไปทุกช่องนะคะ ถักทีสองครั้ง ลงไปตรงช่องระหว่างหลักค่ะ ไม่ใช่ช่องโซ่นะคะ มันจะเป็นช่องตรงนี้เนี่ยค่ะ ระหว่างตัวหลักตัวนี้ นะคะ ถักทีนะคะ สองครั้งค่ะ ถักจนครบเราจะได้ทั้งหมดหกสิบหลักนะคะ สามสิบคู่ งานเราจะเริ่มงอนะคะ เพราะว่ามันเป็นการขยายหลัก แพทเทิร์นเป็นการถักทีสองครั้งนะคะ ลงไปในช่องโซ่ นี่นะคะ ช่องนี้นะ ปิดงานแถวที่สามนะคะ งานเราจะงองอแบบนี้นะคะ ไม่ต้องตกใจนะคะ เดี๋ยวมันจะกลางออกค่ะ นับขึ้นไปโซ่ที่สองนะคะ แล้วดึงผ่าน ต่อไปนะคะ แถวที่สี่แถวที่ห้า แถวที่หกถักเหมือนกันนะคะ ขึ้นด้วยโซ่สอง แล้ว ถักที เกี่ยวหน้าค่ะ นี่นะโซ่สองถือเป็นทีเกี่ยวหน้าหลักที่หนึ่งนะคะ เกี่ยวหน้าอย่างเดียวนะคะ เวลาถักทีเกี่ยวหน้าดึงสูงขึ้น มานิด นึงค่ะ งานจะได้สวย นี่นะคะ พีเกี่ยวหน้าอย่างเดียวเลยค่ะ ถักบนรอบนะคะ สี่ ห้า หก แล้วงานมันจะเริ่มกลางออกค่ะ ถักแบบนี้นะคะ พันหัวเข็ม แทงแบบนี้ นี่นะคะ ขึ้นมามีสามแล้วรวบ ถักเหมือนทีค่ะ แต่ว่าเกี่ยวเกี่ยวแบบนี้แทน เกี่ยวหน้า เกี่ยวด้านหน้า แล้วก็คล้องไหมกลับไปเหมือนเดิม นี่ค่ะตวัดคล้องรวบ พันหัวเข็ม แทงแบบนี้ ตวัด รวบ นะคะ อย่างนี้เรียกเรียกคีเกี่ยวหน้านะคะ ขึ้นมามีสามแล้วเราก็ลวกพันหัวเข็มลงไป เอาหัวเข็มตวัด ถักแบบนี้วนไปจนครบนะคะ ทั้งหมดหกสิบหลัก เดี๋ยวเราจะมาปิดงานค่ะ ปิดงานแถวที่สี่นะคะ หลังจากที่เราถัก ทีเกี่ยวหน้าวนมาจนครบนะคะ ตรงนี้แล้วเราปิดงาน แทงหัวเข็มลงไปตรงช่องโซ่นะคะ แล้วดึงผ่าน นี่นะคะ แถวที่สี่ห้า หกเจ็ดถักเหมือนกันนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนที่งานมันคลี่ออกนะคะ งานมันจะค่อยๆคลี่ออกนะคะ พอเราขึ้นโซ่สองเสร็จแล้วเราก็ถักทีเกี่ยวหน้า อันนี้แถวที่ห้านะคะ ถักเกี่ยวหน้าอย่างเดียวเลยค่ะ พันหัวเข็มแล้วลงไปตรงนี้ ดึง ขึ้นมานิดหนึ่งนะคะ ลายจะได้ไม่แน่น นะคะถักวนไปนะคะ ปิดงานเหมือนแถวที่สี่ นับแถวค่ะ สี่ห้าหกเจ็ดถักเอฟเกี่ยวหน้าอย่างเดียว เดี๋ยวเรามาดูตอนที่งานมันกลางออกมานะคะ เราจะถักทีเกี่ยวหน้านะคะ มาจนถึงแถวที่แปด งานเราจะเริ่มงอลงนะคะ แล้วแถวที่เก้านะคะ เราจะเริ่มเปลี่ยนเป็นไหมสีแดงเพื่อถักหัวใจนะคะ เวลาเราเราจบงานนะคะ ถ้าตรงนี้มันเป็นทีเกี่ยวหน้าเนี่ย เวลาจบจบแบบนี้นะคะ แทนที่เราจะแทงจากทางทางหน้าไป เราแทงจากข้างหลังมาค่ะ แล้วตรงนี้มันจะกลายเป็นหลักที่เป็นเกี่ยวหน้านะคะ เริ่มงานนะคะ เริ่มงานโดยการถัก สองหลักนะคะ อันนี้เป็นหลักที่หนึ่งทีเกียวหน้าหลักที่สองนะคะ พอหลักที่สองเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีนะคะ เดี๋ยวมาหลังจากที่เราถักทีเกี่ยวหน้ามาสองหลักนะคะ โซ่สองนับเป็นทีเกี่ยวหน้าหลักที่หนึ่ง ตรงนี้เป็นหลักที่สอง เวลาเราจะถักหัวใจนะคะ มันจะใช้ทีละสิบขานะคะสอง สี่หก แปดสิบนะคะ โดยที่ตรงนี้มันจะเริ่มโดยการที่ถัก นี่นะคะ หลักที่หนึ่ง เป็นสีแดงสองครั้งนะคะ อันนี้ครั้ง ที่หนึ่งนะคะ ครั้งที่สองค่ะ พันหัวเข็ม เกี่ยวหน้าค่ะ จะเริ่มด้วย สีแดงสองนะคะ พอสีแดงสองเสร็จแล้วมันจะถัก สลับระหว่างสีแดงกับสีชมพูนะคะ แดงสองชมพูสามค่ะ พันหัวเข็มนะคะ เป็นชมพูสามชมพูสามเราก็เปลี่ยนเอาไหมสีชมพูขึ้นมา แล้วก็ถักทีมเราปกติเนี่ยค่ะ นี่นะคะชมพูสามแล้วก็เปลี่ยนเป็นแดงค่ะ เปลี่ยนเป็นแดงเราก็เอาแดงเข้ามาไว้ในมือเรา ก็พันหัวเข็มนะคะ แดงสองรวบแบบนี้ พอแดงสองเสร็จแล้วนะคะ มันจบด้วยชมพู มันก็จะเป็นชมพูสาม นี่นะคะ ชมพูหนึ่ง ชมพูสอง ชมพูสามชมพูสามเสร็จแล้วก็แดงสอง มันมาจากแพทเทิร์นนี้ เดี๋ยวแพทเทิร์นพี่จะเอาลงไว้ในในบล็อกให้นะคะ เดี๋ยวตรงนี้ เดี๋ยวจะลงสีให้เห็นชัดๆแถวที่หนึ่งที่เรากำลังถักอยู่นี่นะคะ เวลาเราอ่านเราอ่านจากด้านนี้มาตรงช่องว่างจะเป็นสีชมพูนะคะ ชมพูสอง แดงสอง ชมพูสาม แดงสอง แล้วก็ชมพูหนึ่ง สองสาม อ่านแบบนี้นะคะ อ่านทีละสิบช่องค่ะ อ่ะ ทีนี้ตรงนี้ตรงนี้มันเป็นหัวใจสองขาแล้วนะคะ จบงานตรงนี้แล้ว ต่อไปเป็นแดงค่ะ ดูผังประกอบนะคะ อันนี้พี่ถักเปลี่ยนสีให้ดู ตรงนี้เป็นแดง เราก็เอาแดงขึ้นมารวบนะคะ แดงสอง แดงสองแล้วก็เปลี่ยนเป็นชมพูค่ะ เอา ชมพูขึ้นมา มันจะถักสลับไปแบบนี้นะคะ ชมพูสาม หนึ่ง สอง สาม แล้วก็เปลี่ยนเป็นแดงสอง มันจะดูทุกๆสิบ สิบหลักนะคะ สอง สี่ หก แปด สิบ เนี่ยค่ะ ถ้าเราจะเอาให้ชัวร์ เราก็ใส่มาร์กเกอร์ขั้นเลยว่านี่นะ เป็นหลักเป็นสิบหลัก เราจะได้ไม่งงค่ะ เราก็เอามาร์กเกอร์มาขั้น นับทีละสิบไปเลยนะคะ นี่นะคะ สอง สี่ หก แปด สิบ มาร์เกอร์ขั้นไว้นะคะ ทุกสิบหลักสองสี่หกแปดสิบจะดูง่ายขึ้นค่ะ ตอนนี้ก็ใส่มาร์เกอร์ให้ครบนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้ดูอีกทีหนึ่งวิธีถักอ่ะเรามาดูแพทเทิร์นทีละสิบช่องนะคะ สิบหลักเราจะได้ไม่งง เนาะสอง สี่ หกแปดสิบขั้นมาร์เกอร์แบบนี้นะคะ เวลาขึ้นนะคะ มันจะเป็นชมพูสองเห็นไหมคะ แดงสอง ชมพูสาม แดงสองแล้วก็ชมพูหนึ่งอันนี้คือหนึ่งหลัก ่ะทีนี้หลักที่สองเราก็ต้องถักให้เหมือนหลักที่หนึ่งเนี่ยค่ะ ดูหลักที่หนึ่งไว้นะคะตอนนี้มันเป็นชมพูต่อไปมันก็ต้องเป็นแดงค่ะนะคะ ตรงนี้เป็นแดง แดงสองหลัก ปิดงานด้วยชมพูนะคะ เราก็เอาชมพูมาพันหัวเข็ม ถักที่เกี่ยวหน้าเนี่ยค่ะเราก็ถักไปสิบช่อง หน้าตาให้เหมือนกันนะคะ เราก็ดูว่าตรงอ่าวตรงนี้ชมพูสองเนี่ยค่ะชมพูสอง แดงสองชมพูสาม แดงสองชมพูหนึ่งถักแบบนี้นะถัก ถักไปให้ครบหกช่องนะคะ ให้หน้าตาเหมือนกับช่องที่หนึ่งนะคะ ลายหัวใจแถวที่หนึ่งนะคะ งานจะวนมาปิดตรงหลักที่เราเริ่ม เวลาเราจบจบแบบนี้ นะ จากข้างหลังมาค่ะ แล้วเราก็ดึงผ่าน ขึ้นด้วยโซ่สอง อ่ะ ทีนี้ แถวที่สองของหัวใจนะคะ เราจะเอาตรงตรงล็อกแรกเนี่ย เป็นต้นแบบ แล้วที่เหลือ เราก็ถักตามไอ้ ต้นแบบตัวนี้นะคะ เพราะว่าของเรามันขึ้นหกสิบหกสิบหารด้วยสิบมันจะมีทั้งหมดหกล็อกนะคะ ถักเหมือนกันนะคะ เริ่มนะคะ แถวที่สองนะคะ ตรงนี้มันจะเริ่มโดยที่เป็นสีชมพูหลักที่หนึ่งนะคะ สีชมพูเราก็เป็นโซ่สองเป็นหลักที่หนึ่งไปแล้วนะคะ แล้วเราก็เปลี่ยนเป็นสีแดง สีแดงเวลาเราโยง เราโยงพาดนะคะพาดแบบนี้ เนี่ยค่ะ แล้วก็หยิบสีแดงมา งานด้านในมันจะเป็นการโยงไหมแบบนี้นะคะ อย่าให้ตึงมากนะคะ ไม่งั้นเดี๋ยวตอนใส่เราจะใส่ไม่สบาย นะคะ เราก็เปลี่ยนเอาสีแดงไว้ในมือ พันหัวเข็มนะคะ แล้วก็ถักที มันจะเป็นถักทีด้วยสีแดง ทั้งหมด สี่หลัก หนึ่งนะคะ สอง สาม สี่ สีแดงสี่หลัก สีชมพูหนึ่งหลัก แล้วก็เอาสีแดงวางลง เอาสีชมพูไว้ในมือ พันหัวเข็ม เป็นสีชมพู นี่นะคะ สีชมพูหนึ่งหลัก แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีแดง เราก็ปล่อยสีชมพูเอาสีแดงมาไว้ในมือ สีแดงสี่ พี่จะถักให้ดูช่วงแรกนะคะ แล้วก็ช่วงที่สองสาม สี่ห้าหกถักเหมือนกันนะคะ สอง สาม สี่อ่ะลายของลายของแถวที่สองหัวใจนะคะ มันจะเป็นสีชมพูหนึ่งนี่นะคะ สีชมพูหนึ่งหลัก สีแดงสี่หลัก ขั้นด้วยสีชมพู และสีแดงอีกสี่หลักเป็นแถวที่สอง ทีนี้ตรงนี้ถักเหมือนกัน เริ่มด้วยสีชมพูหนึ่ง แดงสี่ ชมพูหนึ่ง แล้วก็แดงสี่นะคะ ถักให้เหมือนตรงนี้ ทั้งหกอันนะคะ เราจะปิดงานของแถวหัวใจนะคะ ตรงนี้แทงขึ้นข้างบน แล้วดึงผ่านค่ะ พอดึงผ่านเสร็จแล้ว เราไปดูผังลายนะคะ ผังลายตรงนี้มันขึ้นด้วยสีชมพู อีกหนึ่งหลักโซ่สองถือเป็นหลักของมันนะคะ แล้วต่อไป เปลี่ยนเป็นสีแดงในมือนะคะ ถักสีแดงยาวค่ะ ยาวจนมาถึงตรงมาร์กเกอร์เลย ทีนี้ตอนที่เราสาวไหมสีชมพู อย่าให้มันตึงมากนะคะ นี่นะ ตอนนี้เราก็ถักสีแดงไปค่ะ ถักสีแดงไปเก้าหลักเลย ะคะถักสีแดงมาจนถึงตรงมาร์กเกอร์แพทเทิร์นของหัวใจแถวที่สามนะคะ หนึ่งชมพู หนึ่งชมพูเก้าแดง อ่าทีนี้เราจะต้องสาวสีชมพูมา ตอนสาวสีชมพูมาอย่าให้ตึงนะคะ เนี่ยค่ะ วางวางทาบด้านหลังวางทาบด้านหลังเสร็จแล้ว พอขึ้นเสร็จแล้วเราก็รวบ นี่นะคะ พอรวบเสร็จแล้ว ตรงนี้เราถัก สีชมพูมันจะไปโยงอยู่ข้างหลังแบบนี้เราก็ถักสีแดงต่อสีแดงเก้าแดงเก้าหลักค่ะ ถักวนไปนะคะ งานออกมาจะได้หน้าตาเหมือนกับช่องแรก ชมพูหนึ่ง แดงเก้า ตรงนี้ก็เริ่มชมพูหนึ่ง แดงเก้านะคะ เวลาเราสาวไหมนะคะ ตรงนี้ ถ้า ถ้าเรา ถ้าเราไม่โยงผ่านด้านหลัง มันจะเป็นเส้นโยงอย่างนี้มันจะไม่สวย มีวิธีนะคะ ตอนที่เราถักสีแดงนะคะ มือเราจับสีชมพูไปด้วย ตอนที่เราจะถักทีเกี่ยวหน้านะคะ เส้นสีชมพูเนี่ยค่ะ มันจะพาดอยู่ด้านหลัง พาดอยู่ด้านหลังหลัก แบบนี้นะ แล้วตอนที่ ตอนที่เราเกี่ยวอะค่ะให้เอาสีชมพูไว้ด้านหลังงานนะคะสีชมพูมันจะไปตามสีแดง แล้วเวลาเราถัก มันจะไม่โยงมาก นะคะ สีชมพูมันจะอยู่ข้างหลังงานพอดี ตรงนี้ค่ะ โยงไปพร้อมกับสีแดงเลย วางพาดข้างหลัง นี่นะคะ สีชมพูอยู่นี่นะวางพาดข้างหลังค่ะพาดข้างหลังแล้วตอนเราเกี่ยวอย่างเงี้ยค่ะวางซ่อนอยู่ด้านหลัง นี่นะ เอาวางเกี่ยวนี่ฮะซ่อนอยู่ด้านหลังของหลักสีแดง แล้วตอนเราดึงเราก็ดึงแค่สีแดงขึ้นมา แต่สีชมพูมันจะถูกโยงมาด้วย ข้างหลังมันก็จะไม่น่าเกลียดนะคะ ลองลองหัดดูนะคะ ตรงนี้มันจะโยงมา เทคนิคนี้เอาไปใช้กับนิตติ้งได้นะคะ นิตติ้งตอนโยงใหม่ เนี่ยซ่อนอยู่ด้านหลังสีแดง แล้วเราก็เอาเฉพาะสีแดงขึ้นมา นี่อยู่ด้านหลังนะ ด้านหลังหลักค่ะ เวลาเราไปเกี่ยว มันจะพาดอยู่แบบนี้นะคะพาดอยู่อย่างนี้นะแล้วตอนเกี่ยวเราก็เกี่ยว แต่สีสีชมพูเนี่ยจะอยู่ข้างหลัง ไปด้วยเรื่อยๆนะคะอันนี้เก้า แล้วพอถึงตอนที่เป็นสีชมพูใช่ไหมตอนสีชมพู เราก็ถักสีชมพูได้เลยนะคะ โดยที่เราจับไหมสองเส้นไว้ในมือ แล้วเราก็รวบสีชมพู เนี่ยค่ะ ลองฝึกดู แล้วตอนนี้สีชมพูก็พาดไปข้างหลัง งานมันก็จะถูกเก็บมาแบบนี้ นี่นะคะ ปิดงานนะคะตรงนี้ โดยการล็อกที่สีชมพู เราปล่อยสีแดงไปก่อนนะคะ ล็อกสีชมพูค่ะ นี่นะ ถวต่อไปนะคะ แถวต่อไปถักเหมือนแถวที่สามค่ะ ขึ้นสีชมพู แล้วต่อไปก็ถักสีแดง เราก็พาดสีชมพูไว้ข้างหลัง แล้วเราก็ถักสีแดงหลักเก้าเหมือนกันนะคะ ขึ้นชมพู ตรงนี้ สีชมพูพาดไว้ข้างหลัง ถักแดงค่ะ ถักแดงเก้า นะคะพาดสีชมพูไปด้านหลัง าหลักเท่ากับแถวเมื่อกี้นะคะพาดสีชมพูไปข้างหลังนะคะ เดี๋ยวตอนที่ใช้จะได้ใช้ได้เลยนะคะ เวลาเริ่มเริ่มสีชมพูนะคะ เริ่มสีชมพู สีแดงเก้าแล้วพอมาตรงนี้มันจะเป็นสีชมพู เราก็ถักสีชมพู ขึ้นมาเกี่ยวสีชมพู ปิดสีชมพูใช้สีแดง ถ้าไม่ถนัดก็ปล่อยแดงไป รวบ แล้วเราก็ถักแดงไปเก้าแพทเทิร์นของแถวที่สี่นะคะหนึ่งชมพูเก้าแดงค่ะ ต่อไปแถวที่ห้านะคะ ตรงนี้หลังจากที่เราดึงผ่านแล้วนะคะ เราขึ้นด้วยโซ่สองถือว่าเป็นหลักที่หนึ่งนะคะ แล้วเราจะถักสีชมพูอีกหนึ่งหลัก ลงตรงนี้ นี่นะคะ ชมพูสองนะคะ ชมพูสอง แล้วต่อไปเป็นแดงค่ะ เป็นแดง แล้วถักหลักสุดท้ายจะเป็น ชมพูนะคะ ชมพู อยู่ข้างหลัง ต่อไปเป็นแดงนะคะ ชมพูซ่อนไว้นะคะ เนี่ยซ่อนอยู่ข้างหลังแดง เวลาถักก็เอาไปด้วย ส้นชมพูไว้ข้างหลังแดงค่ะ เนี่ยค่ะ เวลาถักก็เกี่ยวมันไปด้วยนะคะ จะจะได้ไม่โยงเส้นข้างหลังจะได้ไม่น่าเกลียด หลักสุดท้ายของแถวนี้จะเป็นสีชมพูนะคะ เราก็ปล่อยแดงเอาสีชมพูขึ้นมาค่ะที่เราโยงมาตั้งแต่แรก ตรงนี้ก็จะเป็นชมพู แล้วเราก็ถักเหมือนเดิมชมพูสอง แดงสองสี่หกเจ็ดแดงเจ็ดนะคะ เราก็ถักด้วยสีชมพู ชมพูสองเราก็ถักชมพู ชมพูสอง แดงเจ็ด แล้วก็ชมพูหนึ่งนะคะ ต่อไปเป็นหัวใจแถวที่หกนะคะ หัวใจแถวที่หกจะขึ้นเป็นสีชมพูสาม โซ่ นับเป็นสีชมพูหลักที่หนึ่งนะคะ สีชมพูหลักที่สอง ถ้าเราถักสีชมพูเราก็ สาว สีแดงข้างหลังนะคะ งานจะได้ต่อกัน เนี่ยค่ะสีแดงมันจะอยู่ข้างหลัง สีชมพูสามหลัก วางสีชมพูเปลี่ยนเป็นสีแดงสีแดงห้าค่ะเอาสีชมพูอยู่ข้างหลังนะคะ สีแดงห้าหลักพาดสีชมพูไปข้างหลังค่ะหนึ่ง สองพาดสีชมพูไปด้วยนะคะ สีชมพูสาม นะคะแพทเทิร์นแถวนี้ สีชมพูสาม สีแดงห้า แล้วสีชมพู อีกสอง เป็นการจบแถว เราก็ปล่อยแดง เอาแดงพาดข้างหลัง ตอนที่เราถักชมพู เราก็เอา แดงพาดข้างหลังนะคะนี่ค่ะเราก็เกี่ยว เกี่ยวแดงไปด้วย เราก็ถัก ชมพู แดงก็พาดอยู่ ข้างหลังนะคะ อันนี้จบแถว ชมพูสามแดงห้า ชมพูสองนะคะ อันต่อไปก็ต้องเป็นชมพูสาม ถักชมพูพาดแดงไปนะคะ ถักตามผังลายไปเลย อันนี้ก็เป็นชมพูสาม ขึ้นร่องที่สองนะคะ ถักอีกห้าอันให้เหมือนตรงนี้นะคะชมพูสาม แดงห้า ชมพูสองนะคะ เริ่มเห็นหัวใจแล้วค่ะ ต่อไปเป็นแถวที่เจ็ดนะคะ ของลายหัวใจ มันจะขึ้นด้วยสีชมพูสี่ครั้งนะคะ โซ่สอง เป็นสีชมพูฐานที่หนึ่งนะคะ ถักที่สอง ถักสีชมพูก็เกี่ยวสีแดงไปด้วยนะคะ ข้างหลัง ามนะคะ ตรงนี้สี่ ขึ้นสีชมพู สี่ สีแดงสามค่ะ เราก็ปล่อยสีชมพู เอาสีชมพูพาดไปข้างหลัง นี่นะคะพาดไปข้างหลัง ถักสีแดงค่ะ แดงสาม หนึ่ง อย่าลืมเกี่ยวชมพูไปด้วยนะคะ เนี่ยค่ะ ชมพูมันจะเกี่ยวอยู่ข้างหลัง แดงสาม แล้วก็ปิดด้วยชมพูสาม ปล่อยแดงค่ะ เอาชมพูขึ้นมา เอาชมพูขึ้นมาในมือ เอาแดงพาดข้างหลัง ชมพูนะคะ หนึ่ง ลงไปเกี่ยวแดงด้วย แล้วก็ลอดข้างหลัง สอง นี่นะคะ ระวังอย่าเอาสีแดงขึ้นมานะคะ เอาแค่มันอยู่ข้างหลังก็พอ อ่แถวนี้ แถวนี้จะเป็นชมพูสี่นะคะ หนึ่ง สอง สาม สี่ ชมพูสี่ แดงสาม ชมพูสาม อยู่ในช่องของสิบช่อง สิบหลัก หลักต่อไปถักให้เหมือนนี้นะคะ ชมพูสี่ แดงสาม ชมพูสามค่ะ แถวที่แปดนะคะ แถวที่แปด เราจะถักสีแดงแค่หลักเดียว ที่เหลือเป็นสีชมพูหมด สีแดงจะต้องตรงกันกับตรงนี้นะคะนะคะตรงกับที่มันเว้า เราเริ่มตรงนี้นะคะ ด้วยสีชมพู หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า ห้าหลัก เปลี่ยนเป็นสีแดง แล้วก็ถักสีชมพู หนึ่ง สอง สาม สี่ นี่นะคะ อันนี้คือในสิบช่อง ถักวนไปนะคะ จบจากแถวนี้เราก็ไม่ต้องใช้สีแดงแล้ว เราก็ถักสีชมพูไปจนได้ความยาวตามที่เราต้องการนะคะ ตอนที่เราถักสีชมพูแถวนี้เราต้องโยงสีแดงนะคะ ตอนโยงสีแดงระวังดีๆ ระวังสีแดงมันจะโผล่ขึ้นมา นี่นะคะ สีแดงอยู่ข้างหลัง โยงมันไปข้างหลังด้วยนะคะ ทำให้ครบหกช่องค่ะ เราได้หัวใจแล้วค่ะ หลังจากที่เราถัก แล้วก็วนวงกลมนะคะ ทำหัวใจแล้วก็ได้ความยาวตามที่เราต้องการนะคะ ถ้าวัดความยาวตั้งแต่ตรงจุดเริ่มต้นจนถึงตรงนี้ของพี่ได้แปดนิ้วนะคะ ต่อไปเราจะเก็บริมนะคะ ตรงนี้เราปิดงาน เราปิดงานการเกี่ยว ถัก ที เกี่ยวหน้า แทงขึ้นแบบนี้นะคะ ดึงผ่าน พอดึงผ่านเสร็จแล้วโซ่สอง เราจะถักทีนะคะ โดยที่เกี่ยวด้านหลัง เกี่ยวงานด้านหลังนะคะ นะคะ มันจะมีช่องอยู่ตรงนี้ ขึ้นมาแล้วรวบ ไม่ได้ถักเกี่ยวหลังนะคะ ถักที แต่ เกี่ยว งานด้านหลังเกี่ยว หลังโซ่แบบนี้ นะคะมันจะมีมันจะมีช่องอยู่ตรงนี้นี่ค่ะเส้นนี้นะ ถ้าเรามองด้านหน้างานเราจะเห็นตรงนี้ค่ะ เห็นช่องตรงนี้ ถักทีไปนะคะ ตรงนี้มันจะเป็นลูกโซ่ งานออกมาจะเป็นลูกโซ่แบบนี้แบบนี้เรียกการถักทีโดยเกี่ยวด้านหลังงานนะคะ กี่ยวโซ่หลังงาน ไม่ใช่ทีเกี่ยวหลังนะคะ พอเราเกี่ยวเสร็จแล้วขึ้นมาแล้วเราก็รวบ เกี่ยวห่วงที่อยู่ใต้โซ่นะคะ ถักวนไปนะคะ เดี๋ยวเราจะมาทำขอบค่ะ เราจะถักทีโดยเกี่ยวลูกโซ่ข้างหลังนะคะ จนวนมาถึงตรงจุดเริ่มต้นนะคะ เวลาจบงานเราจบแบบนี้นะคะ แทงเข้าไปในช่องโซ่นะคะ ขึ้นด้วยโซ่สองค่ะ เราจะถักที เกี่ยวหน้ากับทีเกี่ยวหลังสลับกันนะคะ อันนี้ทีเกี่ยวหน้า อันนี้ทีเกี่ยวหลังนะคะ เกี่ยวหลังเกี่ยวไปทางด้านหลังค่ะ แล้วก็รวบ เกี่ยวหน้าค่ะ อันนี้เกี่ยวหลัง ถักสลับไปนะคะ แล้วงานจะประจบตรงจุดเริ่มต้นค่ะ เราก็จะได้เป็นขอบเล็กๆแบบนี้นะคะ หลังจากที่เราถักวนมาจนถึงตรงจุดเริ่มต้นนะคะ เราจะปิดงาน ทีนี้ตอนที่เราปิดงานตรงนี้มันเป็นเกี่ยวหน้า เราก็ปิดงานแบบนี้นะ แล้วก็ดึงผ่านค่ะ พอดึงไหมออกมา เราก็จะเก็บซ่อนเศษ แล้วตรงที่มีเศษไหมเราก็เก็บกลับไปเก็บซ่อนให้หมดนะคะ ตรงนี้นะคะ ปลายมันจะต้องต่อกัน เราก็แทงเข้าไปตรงนี้ตรงโซ่ที่เป็นโซ่ที่มันต่อกันเนี่ยค่ะ แล้วก็ดึง เนี่ยค่ะ ลายมันจะลงไปเชื่อมกันแบบนี้ หมวกใบนี้เราไม่ได้พับขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นก็เก็บไหมด้านในค่ะ เก็บซ่อนเศษ เก็บแล้วก็ดันไปตามลาย ย้อนหน้าย้อนหลังนะคะ ล็อกเพื่อให้ไหมมันอยู่ตัว หมวกใบนี้พี่ทำเป็นของขนาดผู้ใหญ่ใส่นะคะ ถ้าคุณจะถักเป็นของเด็กก็ลดขนาดลงลดขนาดลงสิบหลักนะคะ เพราะว่าเงื่อนไขของเงื่อนไขของลายเนี่ยค่ะ ตรงหัวใจเนี่ย มันจะเป็นสิบหลักนะคะถ้าเป็นของเด็กโตของพี่พี่ขึ้นหกสิบหลักถ้าคุณจะทำเป็นของเด็กโตก็ห้าสิบหลักนะคะ รอบตัวรอบหมวก ถ้าเป็นของเด็กเล็กก็สี่สิบหลัก อันนี้เป็นหกสิบหลักนะคะ ผู้ใหญ่ใส่ได้สบายๆเสร็จแล้วค่ะ แล้วก็ติดปอมๆใครจะติดไม่ติดก็ได้นะคะ เดี๋ยวพี่ให้ลงลิงก์ไว้ ตัวผังของหัวใจตรงนี้เดี๋ยวจะเขียนแล้วก็ เอาไปลงไว้ที่บล็อกนะคะ ลิงก์บล็อกก็อยู่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้คุณก็ตามไปได้นะคะ ตรงนี้กลับไปเก็บเศษด้วยนะคะ เสร็จแล้วค่ะ ติดตามพี่เมย์ต่อได้ที่ YouTube ช่องพี่เมย์นะคะเมชินีแฮนด์เมดค่ะ ขอบคุณค่ะ